สวัสดีค่ะ มาถึงรีวิว chapter 4 กับอาจารย์พยิดาพลยิ่งนะคะ วันนี้เราก็มาทบทวนกันอยู่เนาะ อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะ ถ้าเกิดเบื่ออาจจะทำข้อสอบไม่ได้ก็ได้นะคะ ดังนั้นเรามาดูกันเลยนะคะ ในเนื้อหาของบทที่ 4 นั้นมีดังนี้นะคะ 1. ค่ะ ความสำคัญของการมีสุขภาพดี 2. health vocabulary ก็คือคำศัพท์เกี่ยวกับสุขภาพนั่นเองนะคะ 3. talk about exercise and how to stay healthy 4. talk about common health problems 5. read article about staying healthy 6 Gamma Insight ก็ในเนื้อหาของบทที่ 4 เนี่ยนะคะ ก็จะมีทั้งหมด 6 section ด้วยกันนะคะ เรามาถึง section แรกนะคะ ความสำคัญของการมีสุขภาพดี การที่เรามีสุขภาพดีได้นั้น เกิดจากภาวะความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต ดังเช่นนักปราชญ์กรีกโบราณได้กล่าวไว้ว่า a sound mind in a sound body หมายถึงอะไรคะ หมายถึงจิตใจที่ดีย่อมอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์ ถ้าร่างกายเราสมบูรณ์ดี จิตใจก็จะเป็นสุข สดชื่นแจ่มใสเบิกบาน แต่ถ้าเราร่างกายอ่อนแอแล้ว มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อย จิตใจเราก็จะหดหู่ไม่แจ่มใส ไม่เป็นสุขนั่นเองนะคะ อันนี้ก็คือความสำคัญของการมีสุขภาพดีนะคะ มันเป็นแค่เพียงเรื่องของการเกิดนนำนะคะต่อมาใน ในเซกชันนี้อ่ะก็จะกล่าวถึงเกี่ยวกับความสำคัญอย่างไรกับการมีสุขภาพดี ใช่ไหมคะ หรือ the importance of being healthy สุขภาพในภาษาอังกฤษก็คือคำว่า health ซึ่งเป็นคำนาม แต่ถ้าคำคำนี้อยู่ในรูปของคำศัพท์ก็จะกลายเป็น adjective คือ healthy แปลว่าสุขภาพดีนะคะคำว่า health ส่วนใหญ่จะหมายถึงสุขภาพของร่างกาย การมีสุขภาพดี เราต้องกลับมาถถามว่า ถามตัวเราเองนี่แหละค่ะว่า what do human need what do human need หรือมนุษย์ต้องการอะไร บางคนตอบว่าต้องการความสุข อะไรคือความสุขในชีวิตของมนุษย์เรานะ ทราบไม่เอ่ย ชีวิตมีความสุขคือชีวิตที่มีความสะดวกสบาย นึกอยากจะทำอะไร อยากได้อะไรก็สามารถทำได้หรือหาซื้อมาได้ แต่นั่นคงไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง เพราะหากจิตใจไม่สบาย ร่างกายก็อ่อนแอ เจ็บป่วย ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายใช่ไหม ก็คงไม่มีความสุข ดังนั้นปัจจัยหลักที่จะทำให้คนมีความสุขก็ต้องเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง มีคำแนะนำทางการแพทย์ว่าเราจะมีสุขภาพดีต้องประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหรือ5อนะคะ five elements of good health นะคะ อย่างแรกเลยก็คืออาหาร food ควรเป็นอาหารที่เหมาะสมกับร่างกาย กินแล้วให้ประโยชน์กับร่างกาย ไม่มีโทษหรือมีพิษภัย หรือมีผลข้างเคียงให้เกิดโรคภัยภายหลัง air ก็คืออากาศนะคะ ที่หายใจเข้าหายใจออกต้องเป็นอากาศบริสุทธิ์ปราศจากมลพิษใด ๆ หัวใจของคนต้องการอากาศเข้าไปเพื่อสูบฉีดโลหิตไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ให้ทำงานตลอดเวลา อากาศบริสุทธิ์ทำให้รู้สึกสดชื่นมีความสุข อ่า เห็นไหมคะ หน้าหายใจเนาะ ต่อมาอารมณ์ค่ะ emotion ก็คือ ผู้ที่มีอารมณ์แจ่มใสล่าเริงจะมีสุข กว่าคนที่มีอารมณ์ขุนมัวหงุดหงิด ชุนเฉียว นอกจากนั้นแล้วยังมีผลต่อ ระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายอีกด้วย สังเกตไหมคะ มีคำศัพท์เยอะแยะเลย เช่นคำว่า happy excited tender scared angry sad นะคะ เห็นไหมคำเหล่านี้เป็นคำ adjective ที่บรรยายอารมณ์นะคะ หลายคน อ่านบทความสังเกตแล้วเขียนเป็นภาษาไทยก็เลยไม่ใส่ใจ แต่จริงๆแล้วอาจารย์สอดแทรกคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ เพราะว่าในบทนี้นั้นเรายังไม่ได้ ใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มรูปแบบ แต่ในบทหลังๆอะค่ะจะเป็นภาษาอังกฤษโดยเต็มรูปแบบ อย่างที่อาจารย์เคยบอกในบทที่1ก็คือ step by step ใช่ไหมคะอ่านั่นแหละ ต่อมา อันที่สี่ก็คือ excrement คือกากอาหารหรืออุจจาระนั่นเองนะคะ ถ้าเกิดสมมติว่าวันใดวันหนึ่ง หลายคนไม่ถ่าย จะรู้สึกยังไงอึดอัดเนาะดังนั้นก็เป็นปัจจัยหลักอยู่ใน5อเหมือนกันนะคะก็คืออุจจาระ 5. ออกกำลังกาย exercise นะคะ การบริหารอวัยวะทั้งภายในและภายนอกทำให้ได้รับการเคลื่อนไหว ช่วยให้เกิดการเสริมสร้างส่วนที่ขาดหรือ ลดส่วนที่เกิน ลดส่วนที่เกิน ช่วยในการทำงานของหัวใจ ปอดคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกาย ก็จะเป็นคนอ่อนแอขาดภูมิต้านทานเจ็บป่วย เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย สังเกตนะคะอันนี้ก็คือ ท่าเอ็กซ์ไซส์นะคะสำหรับคนที่ วัยทำงานก็จะเป็นออฟฟิศซินโดมนะคะ ก็ครบแล้วทั้ง5อนะคะ อันนี้คือหลักทางการแพทย์เลยนะคะ ซึ่งอาจารย์พยายามสอดใส่สังเกตนะคะ ทุกทุกเนื้อหาจะมีภาษาอังกฤษสอดแทรก หลายคนเห็นว่าอาจารย์เขียนเป็นภาษาไทย แต่จริงๆแล้วอาจารย์ค่อยๆ step by step ในการสอนภาษาอังกฤษโดยการสอดแทรกเนื้อหาเข้ามานะคะ ต่อมา help vocabulary มีอะไรบ้าง ก็จะมีทั้งหมด 4 กลุ่มด้วยกัน อันแรกก็คือ medicine อันที่ 2 ก็คือ treatment อันที่ 3 คือ people อันที่ 4 คือคือ places นะคะ ใน 4 กลุ่มนี้อาจารย์ให้คำศัพท์เอาไว้มากมาย ต้องเข้าไปดูนะคะ สำหรับใครที่ยังจำไม่ได้ medicine คืออะไร เกี่ยวกับยาต่างๆนะคะ treatment คืออะไร เกี่ยวกับการรักษานะคะ people คืออะไร เกี่ยวกับคน ในหน่วยงานเกี่ยวกับสุขภาพนะคะ place คืออะไร สถานที่ต่าง ๆ นั่นเองนะคะ ต่อมาค่ะ ในเนื้อหาในเนื้อหาช่วงที่3นะคะก็เกี่ยวกับ talk about exercise and how to stay healthy คืออะไร ในบทนี้อาจารย์ก็ได้เขียนเกี่ยวกับ benefit of exercise เอาไว้ ทั้งหมดมีอยู่ 4 ประการด้วยกัน ใช่ไหมคะ exercise increase energy level exercise improve muscle strength exercise can help you maintain a healthy weight exercise improve brain function ก็คือทั้งหมด 4 4 อย่างนี้ก็คือเป็น benefit หมายความว่ายังไงคะ ประโยชน์นั่นเอง ประโยชน์ของการออกกำลังกายในข้อหนึ่งนั้นหมายถึงเพิ่มพลังงานใช่ไหมคะ เพิ่มสมรรถนะของร่างกาย กับอันที่สองก็คือทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะคะ อันที่สามก็คือทำให้ รักษาน้ำหนักเอาไว้ได้ maintain healthy weight ก็คือน้ำหนักตัวก็จะไม่ขึ้นเร็วลงเร็วอะไรอย่างนี้ นะคะ ซึ่งมันกระทบกระเทือนอาจารย์มาก เพราะอาจารย์ไม่ค่อย exercise นะคะ ข้อ 4 ค่ะ exercise improve brain function ก็คือจะทำให้สมองเนี่ย ไม่ค่อยเมื่อยล้าง่าย ก็คือจะสดชื่นแจ่มใสอยู่ตลอดเวลา นะคะ แต่ก็ไม่ใช่สด สดชื่นแจ่มใสจนบ้านะคะ ไม่ใช่นะ อันนั้นไม่ใช่นะ ทีนี้มาส่วนของเนื้อหาส่วนที่ 4 ค่ะ ก็คือ talk about common health problem คืออะไรคะในบทนี้อาจารย์จะมี conversation ให้ดู ถูกไหมซึ่งใน conversation นั้นจะเป็นอะไรต้องกลับไปย้อนดูนะคะ อีกอันนึงก็คือ list of common health problem ก็คือเป็นโรคต่างๆ ที่อาจารย์นำมา list ให้นะคะ ซึ่งถ้าเกิดใครที่เคยใฝ่ฝันว่าอยากจะเรียนทางด้านสุขภาพหรือวิทย์สุขภาพ อันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะ เพราะว่าจะมีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสุขภาพต่างๆเอาไว้นะคะ ส่วนในส่วนที่ 5 ก็คือ read article about staying healthy อาจารย์เขียนเรื่องอะไรนะ รู้ไหมเอ่ย อาจารย์เขียนเรื่อง having a healthy diet คืออะไร คำว่า diet หลายคนบอกว่าลดน้ำหนัก จริงๆ ไม่ใช่ ก็คือการมีสุขภาพดีนะนะคะ you should drink more water คืออะไรคะ อาจารย์แนะนำว่าให้ดื่มน้ำ มากๆ แต่ไม่ใช่ให้ดื่มเกินไปนะ แต่ให้ดื่มมากๆ เข้าไว้นะคะ you should eat breakfast เพราะอาหารเช้าเป็นสิ่งสำคัญอาจารย์จึงแนะนำว่าให้กินอาหารเช้าด้วย you should eat well throughout the day ก็คือ ให้กินอาหารที่มีประโยชน์ หรือบางคนอาจจะบอกว่า ในมื้ออาหารเนี่ย ให้เติมผักเข้าไปด้วยนะคะ ซึ่งมันกระทบกระเทือนกาจานอีกแล้วนะคะ ข้อ 4 ค่ะ you should eat at right time หมายถึงอะไรคะ ให้กินอาหารตรงเวลาค่ะ ข้อ 5 ค่ะ you should have enough exercise ก็คือให้ออกกำลังกายให้เหมาะสม บางคนก็บ้าออกกำลังกายซะ วันละ 8 ชั่วโมง อันนี้ก็คงจะต้องเป็นแบบนักกีฬาทีมชาติไปเลยนะคะ อย่างน้อยนะคะ ก็ควรที่จะขยับขยื่นร่างกายบ้างสำหรับใครที่เป็นวัยทำงานแล้วนะคะ เหมือนอาจารย์เนี่ยค่ะ คือถ้าเกิดอาจารย์ออกกำลังกายนี่ทุกคนจะตกใจ เพราะจริง ๆ แล้วอาจารย์เป็นคนไม่ค่อยชอบออกกำลังกายนั่นเองนะคะ แต่ว่าอาจารย์ก็เขียนบทความเรื่องนี้เอาไว้นะคะ มันก็ตลกดีเนาะ ต่อมาค่ะ ในส่วนของเนื้อหาในเรื่องสุดท้ายแล้วก็คือ grammar insight ก็คือเป็นเรื่องอะไรนะคะ เรื่องของ present simple กับ present continuous ก็คือ present simple เนี่ย จะใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่เป็นความจริงตลอดไป หรือเป็นความจริงตามธรรมชาติ เช่น the sun r e s e s in the east พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก ใช่ไหม มันขึ้นทางนั้นตลอดเลยนะคะ มันคงไม่ไม่ไปขึ้นทางทิศตะวันตกเนาะ ต่อมาใช้กับการกระทำที่ ทำจนเป็นนิสัย มักจะมีกลุ่มคำที่ หมายความว่าเสมอๆ บ่อยๆ ทุกๆอยู่ด้วย เช่น I get up at 6 o'clock every day ฉันตื่นนอนเวลา 6 นาฬิกาทุกวัน หรือ6โมงเช้านั่นเอง ใช่ไหมคะ ใครตื่นเช้าขนาดนี้บ้าง อาจารย์คิดว่าต้องเป็นนักเรียนที่อยู่ที่กรุงเทพแน่ ๆ เลย เพราะว่าต้องเตรียมตัวไปโรงเรียนใช่ไหมใช่ไหมคะอ่าต่อมาอาจารย์จะอธิบายเรื่อง present continuous ก็คือใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ เช่น I am teaching now เห็นไหมคะ อาจารย์กำลังสอนอยู่เลยเนี่ย อาจารย์ยังไม่หยุดพูดสักทีเลย บางคนบอกว่า อุ๊ยอาจารย์หุบปากบ้างเถอะ ไม่อยากฟังแล้วอะไรเงี้ย จบได้แล้วอะไรเงี้ย ก็นะคะ อันนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของใน chapter 4 already นะคะ ในบทที่ 4 ก็มีเนื้อหาประมาณนี้แหละค่ะ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเนื้อหาของบทที่ 5 กันต่อนะคะ ว่ามันเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้าง